เบ็ดบาทนะครับ งบน้อยลบงบร้อยก็เล่นได้นะเพื่อนๆมาโอ้โหเปิดฉากมาได้สวยนะวันนี้หลายปุยหลุยไปเออ มันต้องอย่างนี้ครับโอ้โหเพชรแม่งมา เยอะเกินไปมุ้ยเกินปุยมุ้ยคูณห้าครับท่านผู้ชมคูณห้าครับโอ้โหเหลืออีกสี่รอบสวย ใบไม้มา โอ้โหได้ตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยคือตัวอะไรวะเพื่อนๆเหมือนหานเลยแต่ก็ไม่ใช่หรือว่าหนังสือพิมพ์ก็ไม่แน่ เออใครรู้ช่วยตอบหน่อยนะฮะ รางวัลเมกะนะครับ45 บาท ถึงเปล่าเนี่ย75 73แล้วครับ ถึงแล้วครับ75ที่เหลือกำไรฮะท่านผู้ชม ที่เหลือกำไรครับ 3 บาทแล้วคือกำไรทีสุดท้าย โอ้โหน่าเกียดจัด ซื้อ 75 บาทได้กำไรมา 3 บาท 35 สตางค์นะฮะโอ้โหอย่างน่าเกียดขอขยับเบ็ดกันหน่อยนะฮะทุกคน ขยับมาเป็นเบ็ด 2 นะครับ เล่นนอกกันดูบ้างนะเพื่อนๆยังไม่เปิดโบนะครับ อ้าว อ้าว เปิดมาแบบนี้ก็สวยดีครับ เข้าไหมเข้าไหมยังไม่เข้านะฮะ ยังไหลต่อครับ ไหลต่อไหลต่อครับ ยังไงครับ เข้าไหมเข้าไหมครับ อีกตัวเดียวเท่านั้น มาเออถือว่าขอโอ้โหยังไม่ได้ ยังได้ต่อได้ลุ้นต่อ ยังได้ลุ้นต่อนะฮะคูณคูณคูณหกแล้วเพื่อนๆสเก็ตเตอร์ตัวเดียวเท่านั้น ยังไงโอ้โหไม่ได้ ไม่ได้แม่งไหลมาเหมือนจะให้นะไหลดอกแล้วนะเพื่อนโอ้โหน่าเสียดายนะครับขยับเบ็ดกันต่อเนื่องครับ เบ็ดสามเลยครับ ไปครับไม่ช้า แต่ว่าขอยังไม่เล่นโบนะไม่เปิดโบนะครับ ฟรีหนึ่งจะเกินปุยมุ้ยเล่นนอกกันดูบ้างนะครับ เมื่อกี้เล่นในเล่นในให้ดูแล้วนะฮะมาดูนอกบ้างนะเพื่อนๆตอนนี้กำไร 75 บาทแล้วครับได้น้อยได้มากก็ถือว่ากำไรนะครับเพียงพอพอใจแค่ไหนก็ถอนเท่านั้นพอโอ้โหเจอดอกนี้ ดอกนี้เข้าไปครับสวยงามครับ ไหลต่อไปเพื่อน ไหลต่อไปครับเพื่อนโอ้โหไหลเรื่อยๆอุ้ยแม่งไหลดีจัดวันนี้นะครับ นอกไหลดีจัด คูณอย่างน้อย คูณ5คูณ6เลยนะ ตั้งแต่เล่นมานะครับโอ้โหกำไร140กว่าบาทแล้วครับทุกคนขยับเบ็ดกันต่อครับ มาเบ็ด3 แล้วก็เบ็ด 4 ต่อเนื่องครับผมฟรีเกมข้างนอกแม่งเข้ายากแท้อ้าวพูดถึงพูดถึงเข้าไหมยังไม่เข้าแต่ได้ลุ้น ยังไม่เข้าแต่ได้ลุ้นต่อนะครับ ก็ดิ่งมารอท่าแล้วไหลปุยหลุยไปเยียดแค่สเกตเตอร์ขอแค่ตัวเดียว ตัวเดียวเท่านั้น ไม่ได้ยังได้ลุ้นต่อ ไม่ได้ยังได้ลุ้นต่อครับโอ้โหชุดนี้แข่งมันเริ่มไม่เข้าก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะอ่ะอ่ะโอ้โหยังไม่เข้าแต่ได้เพชรเย็ดแค่สามร้อยกว่าบาทโอ้โหสวยงามจัด ยังไงโอ้โหแม่งยังไม่ให้นะได้ลุ้นอีกมาหลายทีหนึ่งวันนี้ยังต่ำๆนะครับ คูณ5เลยนะเพื่อนๆ เนี่ยแหละครับคือข้อดีของเว็บตรงนะเว็บตรงนะครับเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะฮะใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ ไปที่โพสต์ปักหมุดนะครับ โพสต์แรกเท่านั้นนะครับทั้งหายแอดมินรับโปรรับได้ต่างหากนะเพื่อนๆเป็นเว็บตรงนะฮะลองดูนะครับ ตอนนี้กำไร 500 แล้วเพื่อนๆยังได้เรื่อยๆ ครับ ดูมันไหลดูจะต่ำกว่าคูณ5ไหมสามตัวแล้วครับโอ้โหตอนต้องการแม่งไม่ให้ ตอนไม่ต้องการแม่งหล่นมาสามตัวนะฮะ ข้าวสักทีเถอะพ่อหนุ่ม สักทีเถอะ ถือว่าขอ โอ้ยังไม่ได้ คิดดูดิลุ้นจนเหนื่อยอ่ะ ฟรีเกมเนี่ย แต่ไหลนอกไหลเอาเรื่องดูคูณเจ็ดแล้วครับ อย่าปล่อยให้มันไหลนะเกมนี้นะครับลักกี้พิกกี้นะครับสล็อตพีจีนะ อย่าปล่อยให้มันไหลดูมันไหลคูณแปดแล้วครับเก้าสิบาทสเกตเตอร์อีกตัวเดียว มึงเข้าฟรีเกมให้ไม่ได้เนาะให้ยากแท้ โอ้โห 160นะครับ เบ็ด5นะ ตอนนี้ เข้ายากจัดฟรีแม่งเองเลยนะฮะในเมื่อมันเข้ายากนะเพื่อนๆ มาซื้อเบ็ด5ครับกำไรโอ้โหเย็ดแม่โอ้โหถ้ามีตัวคูณนะมึงเอ้ยบันไลนะครับ เมื่อกี้บอกเลยว่าบันไลเลยแหละแต่เสียดายว่ะ โอ้โหถ้าคูณนับเก็ดสักแปดนะครับปิดคลิปได้เลยนะ ตอนนี้กำไร400กว่าบาทแล้วนะครับ ซื้อมา375 ็ยังตามอยู่นะ ไม่รู้ว่าได้คอนท่วมเลยรอบนี้สองสี่หกตัวนะฮะหกตัวนะท่านผู้ชม ขอหลาย ๆพอโอ้โหสวยงาม สวยงามจัดคำสามเจ็ดห้าครับ เอากำไรแล้วทีนี้กำไรเน้นๆแล้วครับดอกนี้สวยงามจัดครับ สุดจัดประหลัดบอกครับ เพื่อนป487บาทนะครับผมเหลืออีกหมุนนะครับ ทีสุดท้ายโอ้โหหลังๆเกลือจัดไม่ให้กูเลยเย็ดเป็ดหกหนึ่งสี่นะผม ซื้อกำไรตลอดเลยนะ รอบแรกซื้อเบ็ดหนึ่งบาทกำไรสามบาท รอบนี้เบ็ดห้าบาทกำไรสามร้อยกับสามร้อยนะฮะ ถือว่าเอาเรื่องนะครับ มาดูกันเบ็ดสิบต่อเนื่องแล้วเพื่อนๆตอนนี้กำไรเกือบพันแล้วฮะขอหนึ่งเคได้ไหมเกือบพันแล้วฮะเห็นมันไหลดีนะยังไม่เลิกนะครับ ไปกันต่อนะเพื่อนๆยังมาดูกันต่อนะครับ โอ้โหเขาฟรีเกมเองครับมาแล้วครับ เป็ดสิบด้วย ทุกคนเป็ดสิบด้วยฮะเนี่ยครับข้อดีนะครับของเว็บตรงนะไม่อย่างนี้นี่เองนะเพื่อนเออใครอยากได้โปรนะรับทักหาแอดมินโค้ดปักหมุดโค้ดแรกเท่านั้นนะครับทักหาแอดมินได้เลยนะเพื่อนมาว่ะ อันนี้จ่ายน้อยจ่ายมากก็คือ เราไม่ได้ซื้อนะครับ เข้าฟรีเองนะ ทุกคน แต่ก็น่าเกลียดเกิน พวกเล่นไม่แตกเลยนะฮะ น่าเกลียดจัด เข้าเองเบ็ดสิบได้ร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับ น่าเกลียดจัดเลย มาดูกันต่อครับ เล่นนอกกันต่อครับ ยังไม่ซื้อนะครับ ตอนนี้กำไรเนาะๆแล้ว 1K ครับผมเปิดโบมา รู้สึกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีนะ ดีอย่างหนึ่งก็คือเข้าฟรีเกมง่าย ไม่ดีอย่างหนึ่งคือแม่งไม่ไหลนะฮะ เข้าไหมอ่ะไหลต่อครับ คูณ4ไหลอีกไหมคูณ5เข้าไปแล้วครับโอ้หได้ไหลต่อครับ ไหลต่อเนื่องครับ เออไม่ต้องลุ้นแล้วครับสเก็ตเตอร์ลุ้นแค่ว่ามันจ่ายเยอะจ่ายน้อยข้างนอกดีกว่า เหนื่อยรู้สึกเหนื่อยนะครับลุ้นสเก็ตเตอร์นะยังได้อยู่ปะวะ ไม่มีตัวไหลแล้วนะ ไม่ให้นะครับ ไหลคูณ5คูณ6ฟรีเกมไม่ให้นะ รางวัลก้อนโตไปครับ200 บาทชายฮะ ขอกระโดดเบ็ดนะครับไปเบ็ด20 เลยนะครับ มันไม่มีเบ็ด11 12นะ10 แล้วไปยี่เลยนะครับคนนี้ก็เหมือนแบบ มารีแลกอะเล่นแบบไตเบ็ดอะเอ้แต่แม่งแม่งไปดีนะพอมันไหลทีมันไหลยาวเลยนะครับ เนี่ยครับ ข้อดีของสล็อตเว็บตรงนะครับเบ็ดยี่แล้ว มาดีๆนะลูกพ่อเข้าฟรีไป เข้าฟรีโชว์เข้าไป โอ้เข้ายากจัดนะ ขนาดนี้ยังไม่ให้นะ ขยันลุ้นซะด้วยโอ้โหโคตรพ่อโคตรแม่เอมาครับ โคตรพ่อโคตรแม่เอครับยังไงครับ ตัวเดียว ตัวเดียว ตัวเดียว ตัวเดียว ไม่ให้ยังไหลได้ต่อ ตัวเดียวเพื่อน ยังไง ได้ไหลต่อนะเนี่ยไหลต่อ ไหลต่อไหลต่อยังได้อยู่ คูณห้าครับ ไม่มีตัวไหลแล้วครับ ไม่มาคือจบเรียบร้อยเย็ดแค่โอ้โห แม่งไหลดีจัดนะ แต่มันไม่เข้าฟรีเกมให้เพื่อนๆอ่ะโดดเบ็ดนะครับ 50 วัดแม่งเลย วัดแม่งเลย ดูดิจะมาให้ไหม ดูดิโอ้โห สวยจัดนะบแพงนี้ 300 บาทไทยครับ โอ้โหเพชรเย็ดมากเฮ้ย ผู้ชมโอ้โหห้าพันสิบสี่บาท ครับ แบบนี้ครับ ไม่ต้องเอาแล้วนะ ฟรีเกมเขากำไรเน้นๆ ครับงบวันนี้ 200 บาทนะครับ มาถึง 5,000 ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะ ไม่ไปต่อแล้วนะครับ ถอแล้วครับ พึงพอใจเท่านี้นะครับผม ก็เนี่ยแหละครับ ข้อดีของสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเองนะครับ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะ ไปที่โพสต์ปักหมุดเท่านั้นนะครับ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้อีกด้วยนะเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะครับ ขอตัวลาไปก่อนเด้อ